สำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งนั้นมีดังนี้ ข้อที่ 1 เพื่อประกันการขยายตัวของการบินพลเรือนของประเทศ ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นระเบียบเพื่อส่งเสริมศิลปะการออกแบบอากาศยาน และการดำเนินการการบินให้ไปสู่จุดหมายในทางสันติ ประเด็นที่ 2 คือ เพื่อส่งเสริมวิวัฒนาการการบินท่าอากาศยาน และเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศสำหรับการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ส่วนข้อที่ 3 นั้นเพื่อสนองความต้องการของประชาคมของโลกในการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยสม่ำเสมอมีประสิทธิภาพและถูกหลักเศรษฐกิจ ข้อ 4 ป้องกันการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ อันเกิดจากการแข่งขันอันไม่ชอบธรรมระหว่างบริษัทการบิน ข้อ 5 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการบินสำหรับการเดินอากาศระหว่างประเทศ และข้อที่ 6 นั้นเป็นเรื่องของการประกันบรรดาสิทธิระหว่างรัฐ ผู้ทำสัญญาจะได้รับการเคารพและประกันสิทธิจะได้รับความเป็นธรรม อย่างเต็มที่ในการดำเนินการสายการบินระหว่างประเทศ ประเด็นที่ 7 หลีกเลี่ยง การเลือกปฏิบัติระหว่างรัฐผู้ทำสัญญา และข้อสุดท้ายข้อที่ 8 คือเพื่อส่งเสริมวิวัฒนาการด้านต่าง ๆ ทั้งหมดแห่งการบินของการเดินอากาศระหว่างประเทศ